พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน ยาสลบปลานิลจากน้ำมันการพลูปกติในระหว่างการเคลื่อนย้าย หรือขนส่งปลานิลมักจะมีปลาตายอยู่ไม่น้อย สาเหตุมาจากปลานิลเกิดความเครียด ได้รับบาดเจ็บอ่อนแอ และตายในที่สุดครับ ใช่แล้วครับ ระยะหลังมานี้ เริ่มมีการนำน้ำมันการพลูซึ่งสามารถออกฤทธิ์เป็นยาสลบมาใช้กับปลานิลในการขนส่ง เพื่อให้ปลาสงบลง ลดการเคลื่อนไหวช่วยลดการสูญเสีย ระหว่างการขนส่งได้มากขึ้น นักวิจัย สวทช ออกแบบและสังเคราะห์อนุภาคนาโนไขมันของน้ำมันการพลู รวมทั้งศึกษาคุณสมบัติในการเข้าสู่เหงือกปลา พบว่า น้ำมันการพลู ที่อยู่ในรูปของอนุภาคนาโนไขมัน สามารถละลายน้ำ และกระจายตัวในน้ำได้จึงถูกดูดซึมเข้าสู่ช่องเหงือกของปลานิลได้ดีขึ้นทำให้ออกฤทธิ์เป็นยาสลบปลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้อนุภาคนาโนน้ำมันการพลูที่เตรียมได้ยังมีความสามารถในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียก่อโรคในปลาได้แก่เชื้อสเตปโตคอคคัสอาการเล็กเทีย และปลาโวแบคทีเรียมคอลัมแน จึงช่วยลดการติดเชื้อก่อโรคในปลา ระหว่างการขนส่งได้อีกด้วย น้ำมันการพลู เป็นสารธรรมชาติที่สกัดจากพืช มีความปลอดภัยต่อมนุษย์ไม่มีสารตกค้างเสื่อมสลายได้เองตามธรรมชาติ และราคาถูก การพัฒนาอนุภาคนาโนน้ำมันการพลูนับเป็นทางเลือกหนึ่งที่ช่วยลดความสูญเสีย ให้กับอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้ วิจัยและพัฒนาโดยนาโนเทคสวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000